Hello, good morning, how are you? I am fine, thank you and you ประโยคเหล่านี้เป็นคำพูดติดปากของเด็กๆ สมัยก่อน แต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ย มีความหมายอย่างไรสำคัญแค่ไหน และต้องใช้อย่างไรบ้าง เพราะภาษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพูดทักทายเท่านั้น ภาษาเป็นทั้งวัฒนธรรม เป็นสิ่งแสดงถึงความเป็นชาติของชนชาติใดชนชาตินั้น ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาหลัก ของประชาคมอาเซียน หากสมาชิกของประชาคมอาเซียน สามารถที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างดี ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของแต่ละชาติที่เป็นสมาชิกของประชาคมเลยทีเดียว ดังนั้น นอกจากเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักและใช้งานภาษาอาเซียนของพวกเราให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว พวกเราก็จำเป็นที่ต้องรู้จักใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ สามารถที่จะสื่อสารได้ สามารถที่จะบอกกล่าวเรื่องราวดี ที่พวกเราชาวประชาคมอาเซียนมีอยู่ออกไปสู่ประชาคมโลกได้ เราไม่สามารถไปเสร็จได้เลยใช่ไหมครับว่าภาษาอังกฤษไม่สำคัญไม่จำเป็นในชีวิตของเราไม่เห็นจะต้องไปรู้ ในบทนี้เราจะมาดูกันว่าชาวต่างชาติเข้าเห็นความสัมพันธ์ของภาษากันไว้ว่าอย่างไรบ้าง และภาษามีความสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนของเราอย่างไรกันบ้างครับ คะในส่วนของตอนนี้นะคะก็จะเป็นอตอนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมนะคะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมอาเซียนนะคะอันนี้ในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ไม่มีความเข้าใจว่าจริง ๆ แล้วมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารเหรอจริงๆแล้วเนี่ยภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญ เลยนะคะเพราะว่าภาษาวัฒนธรรมเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือพื้นฐาน เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นวิถีชีวิต เป็นสิ่งที่เป็นรากเหง้าเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศเลยนะคะเรานึกดูนะคะเราพูดถึงคำว่าประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนนี่ประกอบด้วย 10 ประเทศพอ 10 ประเทศปุ๊บเนี่ยแต่ละประเทศก็มีภาษาของตัวเอง ภาษาของตัวเองนะคะ เพราะนั้นถ้าเกิดประชาคมประกอบด้วย 10 ประเทศ ก็เท่ากับเท่ากับอะไรคะ เท่ากับประชาคมอาเซียนนั้นมีอยู่10ภาษาผู้เรียนลองนึกดูนะคะว่าใน 10ภาษานั้นเนี่ยเราจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะคะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเเราจะเข้าใจได้ยังไงว่าเราจะสื่อสารกันได้ยังไงเราจะสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ยังไงนะคะ ราะนั้นสิ่งที่เป็นจุดตั้งหลักของการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลักที่หนึ่งเลยนะคะ ก็คือว่าเราจะต้องอมมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาษาของตัวเอง หรือเราเรียกว่าเข้าใจภาษาพ่อภาษาแม่ของเราภาษาประจำชาติของเราอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งเลยนะคะ การเข้าใจภาษาของตัวเองนั้นจะทำให้เรามีความภูมิใจนะะใน อัตลักษณ์ในศักดิ์ศรีในรากเหง้าในประวัติศาสตร์ของเรานะ เราคนไทยเราเรามีความภูมิใจในภาษาไทยอย่างเงี้ยนะคะ เราเป็นคนพม่าเรามีความภูมิใจในภาษาพม่าของเรานะคะ เพราะว่าภาษามันจะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม การการเป็นอยู่การใช้ชีวิตมรดกประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆ มันจะเชื่อมกันหมดเลยนะคะเพราะนั้นเป็นประเด็นที่1พอเป็นประเด็นประเด็นที่2ก็คือเราจะสื่อสารกันยังไงล่ะ ในระหว่างประชาคมทั้งหมดนะคะ ประชาคมทั้งหมดมีอยู่ 10 ประเทศ แต่ละคนก็มีความแตกต่างทางภาษา เพราะนั้นในปฏิญญาของอาเซียนเราเนี่ย เราก็เลยคิดว่าเราจำเป็นต้องมีภาษากลาง ตอนนี้ก็เลยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะของประชาคมนะคะบางทีเราก็เรียกว่าภาษากลาง ภาษาทางการของอาเซียน ภาษาเเขาเรียก working language นะเป็นภาษาทำงานภาษาที่ใช้ในการทำงานร่วมกันของประชาคมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของภาษากลางตอนนี้ณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพวกเราฟังข่าวทั่วไปเนี่ยเราจะมีเคยได้ยินว่าอ้าวแล้วมันจะมีอาเซียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นอาเซียนบวกนะคะบางคนก็จะเรียกทับศัพท์ว่าอาเซียน plus plus จีนนะอาเซียนบวกประเทศจีนอาเซียนบวกเกาหลีใต้อาเซียนบวกกับญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เราจะต้องเรียนรู้เขาเรียกว่าเป็นภาษาสำหรับคู่เจรจาที่เพิ่มขึ้นจากอาเซียนนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทำไมเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายนะคะเพราะว่าภาษาเนี่ยคือเสมือนเส้นเลือด ที่เชื่อมโยงอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของเราให้ทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะ ตอนนี้จึงกำหนดได้ว่าจึงเป็นข้อตกลงหรือเป็นที่เข้าใจร่วมกันว่า ภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยคือพื้นฐานที่สุดของการเชื่อมโยงประสานงาน กลไกต่างๆของประชาคม ให้เกิดการมองเห็นซึ่งกันและกันนะให้มองเห็นซึ่งกันและกันนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิด คนในประชาคมหรือประเทศแต่ละประเทศในประชาคมเนี่ยมีความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน มีทัศนคติที่ชัดเจนร่วมกันเนี่ยแน่นอนค่ะประชาคมเข้มแข็งแน่นะคะ คนก็จะอยู่ร่วมกันได้ด้วยอย่างมีความสุขค่ะเพราะว่าภาษาของตัวเองก็ยังอยู่ อัตลักษณ์ศักดิ์ศรีของตัวเองก็ยังอยู่ ในขณะที่เราก็เข้าใจภาษาของเพื่อนบ้าน ในขณะที่เราก็ยังสามารถใช้ภาษากลางในการที่จะเชื่อมประสานทำงานระหว่างกันได้นะคะ เพราะนั้นพวกเรานะคะคนที่อยู่ในชุมชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องต้องย้ำกับตัวเองก็คือภาษาตัวเองก็ต้องดี ภาษาอาเซียนของเพื่อนบ้านเราก็ต้องรับรู้ด้วย แต่ที่แน่ๆก็คือภาษาอังกฤษเราก็ต้องรับรู้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้น สิ่งที่เราเราเราลองมาดูนะฮะลองคิดดูนะคะว่าถ้านึกภาพนะลองนึกภาพนะคะว่าถ้าเกิดในในระหว่างประชาคมอาเซียนต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจภาษากันเลย อะไรจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราไม่เข้าใจภาษาเราไม่เข้าเข้าใจวัฒนธรรม ภาษาไม่สามารถที่จะสื่อสารว่าทธรรมวิถีชีวิตวิธีคิด ของแต่ละประเทศในประชาคมร่วมกันได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างเข้าใจ ในภาษาวิชาการเนี่ยเขาใช้คำว่า share meaning นะคือการแบ่งปันความเข้าใจ แบ่งปันความหมายที่ชัดเจนร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ที่ชัดเจนร่วมกันนะคะเพราะนั้นอย่างเช่นเราเห็นภาพภาพหนึ่งเราเห็นดอกไม้ดอกไม้หนึ่งซึ่งบางชาติอาจจะบอกว่าอันนี้สวยที่สุด บางชาติบอกไม่เอาชาติชาติประเทศชาติของเราหรือว่าเออเออประเทศของเราเนี่ยไม่ชอบดอกไม้ประเภทนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันทำให้เราเราถ้าเราเข้าใจในภาษาและวว่าทรระหว่างกันแล้วเนี่ยเราก็จะจะจะเข้าใจกันมากขึ้น แล้วพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือระวังสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นนะคะตอนนี้มาพูดถึงในเรื่องของภาษาเองนะคะว่าเออแล้วภาษา สำคัญขนาดนี้ภาษาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ ในความเป็นภาษานั้นเนี่ยภาษามันก็จะมีความหลากหลายนะคะ เออมันเป็นทั้งภาษาที่พูดออกมานะพูดออกมา หรือเป็นทั้งภาษาที่ไม่ต้องพูด การแต่งกายนี่ก็ถือว่าเป็นภาษาที่ไม่ต้องพูด มีหลายคนนะคะก็ถามดิฉันว่า เอ๊ะคือเขาอาจจะไม่ได้ฟังข่าวนะทำไมคนไทยทั้งประเทศต้องแต่งกายเป็นชุดดำหรือว่าสีไม่ฉูดฉาด มากเลยบางทีไปคอนเสิร์ตเองที่ควรจะเป็นการแต่งกายด้วยสีสันที่สดใสแต่คนไทยก็ใช้ชุดสีดำประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการการสื่อสารด้วยด้วยภาษาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการสื่อสารด้วยการพูดอย่างเดียว แต่เป็นการสื่อสารด้วยการแต่งกาย อาหารการกินการใช้ชีวิต การโฆษณา การกำหนดเป็นโครงกรเพลง ศิลปะอะไรต่างๆนะคะ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าภาษานะคะวันนั้นนึกภาพนะคะว่าทำไมเนี่ยคนไทยกับคนลาวเนี่ยถึงสามารถที่จะคุยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันได้ เพราะว่าเรามีประสบการณ์หรือว่าการแลกเปลี่ยนทางภาษา แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เข้าใจร่วมกันนะคะ เพราะนั้นในการที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษา นั้นเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษา ที่เราจะสามารถที่จะนำมาสื่อสารเชิงบวก การใช้ภาษาเชิงบวก การสื่อสารเชิงบวก การสื่อสารระหว่าง ประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจะทำได้อย่างไรนะคะ เพราะฉะนั้นในการใช้ภาษาการใช้สัญญลักษณ์ การใช้สิ่งต่างๆ ที่เป็นตัวแทนออของวัฒนธรรมของวิถีชีวิตอะไรต่าง ๆนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าเราไม่เข้าใจภาษา ไม่เข้าใจวัฒนธรรมแน่นอนเลยค่ะ เราจะไม่สามารถที่จะสื่อสารที่ดีได้ มันก็จะส่งผลต่อการที่เราไม่สามารถที่จะเชื่อมร้อยพลังของประชาคมอาเซียนออกมาได้นะคะ เพราะนั้นพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจภาษาของตนเองให้ได้มากที่สุด เข้าใจภาษาเพื่อนบ้านและสามารถใช้ภาษากลางหรือภาษาอังกฤษได้ นี่แหละจะทำให้ประชาคมอาเซียนของเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความเข้าใจกันและมีความสุขและมีพลังที่จะต่อสู้กับภูมิภาคอื่นได้ด้วยนะคะค่ะ